กลางเดือนพฤษภาคมปี 2020 ณ ปัจจุบันนี้เราได้เห็นข่าวลืออะไรบ้างของ iPhone 12 หรือว่า iPhone ปี 2020 นี้นะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับว่ามีข่าวลือต่างๆ อะไรบ้าง เดี๋ยวมัดรวมในคลิปนี้ให้ได้ชมกันเลยนะครับ อย่างแรกครับ iPhone 12 จะมีให้เลือกทั้งหมดถึง 4 โมเดลด้วยกันนะครับ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มของ iPhone 12 เฉยๆ แล้วก็กลุ่มของ iPhone 12 Pro นะครับ เรามาดูในกลุ่มแรกกันก่อนครับของ iPhone 12 iPhone 12 ให้มองก็คือเป็นการอัปเกรดของ iPhone 11 ในรุ่นของกล้องหลัง 2 ตัว หน้าจอจะมีให้เลือกอยู่ 2 ขนาดก็คือขนาด 5.4 นิ้ว แล้วก็ขนาด 6.1 นิ้ว ขนาดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ก็คือเป็นหน้าจอ 5.4 นิ้ว ที่มีความเล็กกว่า ว่า iPhone 11 Pro นะครับ จากนั้นครับในกลุ่มที่ 2 ครับ กลุ่มของ iPhone 12 Pro นะครับจะมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันครับเริ่มต้นที่ 6.1 นิ้ว แล้วก็ใหญ่สุดที่ 6.7 นิ้วนะครับ ถ้าออกมาแบบนี้นะครับ จะถือว่า iPhone 12 Pro Max นั้นจะมีขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ 6.7 นิ้ว มาดูในสเปคภายในกันบ้างครับ ความจุของ iPhone 12 นะครับทุกรุ่นจะเริ่มต้นที่ 128 g b ณปัจจุบันใน iPhone 11 นะครับ ความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่ 64 g b แต่ว่าใน iPhone 12 มีข่าวลือมาว่าจะ อัพไซส์นะครับให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นถึง2เท่า ซึ่งถามว่ามีความเป็นไปได้ไหม ก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าใน iPad Pro ปี 2020 ก็ได้ทำแบบนั้นไปแล้วนะครับเดิมทีเริ่มต้นที่ 64 แต่ว่า ณ ปัจจุบันก็คือเริ่มต้นที่ 128 g b แถมราคานั้นยังคงที่ไว้เท่าเดิมนะครับ iPhone 12 นะครับ มีข่าวลือว่าจะมีความจุให้เลือกอยู่ 2 ขนาดก็คือ 128 g b แล้วก็ 256 g b นะครับ ในฝั่งของ iPhone 12 Pro นะครับ จะมีความจุให้เลือกอยู่ 3 ขนาด ได้แก่ 128 g b 256 g b แล้วก็ 512 g b นะครับ มาดูในฝั่งของสเปค อื่น ๆเพิ่มเติมนะครับจำนวนของแรมนั้น iPhone 12 จะให้แรมมาทั้งหมด4 g b เทียบเท่ากับ iPhone 11 ณ ปัจจุบัน ส่วน iPhone 12 Pro นั้นจะ เพิ่มแรมมาให้นะครับเป็น6 g b เพิ่มขึ้นอีก2 g b เมื่อเทียบกับในรุ่นปัจจุบันนะครับในเรื่องของกล้องครับในฝั่งของ iPhone 12 นั้น จะมีกล้องทั้งหมด 2 ตัวนะครับก็คือเทียบเท่ากับ iPhone 11 แต่ว่าในรุ่นของ iPhone 12 Pro นั้นจะให้กล้องมาทั้งหมด 3 ตัวเท่าเดิม เพิ่มเติมก็คือมี r i d a r Scanner เข้ามาให้ด้วยนะครับ r i d a r Scanner ที่เราได้เห็นใน iPad Pro ปี 2020 ตัวนั้นแหละเป็นเซ็นเซอร์ในการวัดระยะนะครับก็จะถูกนำมาใส่ใน iPhone 12 Pro ด้วย ทั้งนี้จะช่วยให้การถ่ายภาพพอร์เทรตหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีขึ้น แล้วก็การวัดระยะของวัตถุที่อยู่หลังกล้องนั้น สามารถทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้แม่นยำรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของ AR นะครับต่อไปครับในฝั่งของหน้าจอครับหน้าจอของ iPhone 12 ทุกรุ่นเลยนะครับจะใช้หน้าจอ OLED แต่ว่าในกลุ่มของ iPhone 12 ธรรมดานั้น จะใช้หน้าจอที่เป็น Super Retina Display นะครับแต่ในส่วนของ iPhone 12 Pro นั้น จะใช้หน้าจอ OLED เหมือนกัน แต่ว่า จะเป็นหน้าจอแบบ Super Retina XDR นะครับที่มาพร้อมเทคโนโลยีโปรโมชั่น ความละเอียดจะมากกว่าใน iPhone 12 ธรรมดา จำนวนการแสดงสีนะครับจะรองรับสีจำนวน 10 บิต ทำให้เห็นรายละเอียดของสีได้มากกว่านะครับ แล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นครับ โปรโมชั่นในที่นี้หมายถึงหน้าจอที่มีอัตราการ refresh rate อยู่ที่ 120 h z นะครับ อย่างที่เราเห็นใน iPad Pro ณ ปัจจุบันนะครับ iPhone ครับจะมีอัตรา refresh rate ของหน้าจออยู่ที่ 60 h z นะครับ แต่ว่าหน้าจอโปรโมชั่นนั้นจะมาพร้อมอัตราการ refresh rate อยู่ที่120 h z พูดง่ายๆว่าความถี่จะเพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่าตัว สิ่งที่มันจะแตกต่างขึ้นมาก็คือเวลาที่เราใช้งานนะครับจะมีความลื่นไหลที่มากกว่านะครับในการที่เราจะดูเนื้อหาดูคอนเทนต์ในต่างๆ ต่อมาครับในเรื่องของชิปครับ ทุกรุ่นจะใช้ชิป A14 นะครับก็เป็นการอัปเกรดอีกหนึ่งขั้นนะครับจากปัจจุบันที่ใช้ A13 Bionic อยู่นะครับแน่นอนครับว่าเรื่องความเร็วในการประมวลผลนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แต่จะมากน้อยแค่ไหนนั้น เราก็ต้องไปรอติดตามกันดูอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องของ 5G ครับ iPhone 12 ทุกรุ่นนะครับจะรองรับสัญญาณ 5G แต่ทั้งนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะแบ่งแคตตากรีกันไหมว่า iPhone 12 ธรรมดาจะเป็น 5G แบบไหน จะเป็น 5G สับไหน จะส่วน iPhone 12 Pro จะใช้เทคโนโลยี 5G แบบไหน เราก็ต้อง มารอดูกันในอนาคตถ้าสมมติว่าออกมาจริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข่าวลือมาค่อนข้างเยอะ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ จนถึงณ ปัจจุบันก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า iPhone 12 ปี 2020 นี่แหละ จะรองรับ 5G ครับ ถ้าไม่มาก็คงจะช้าไปแล้วนะครับผม มาดูในเรื่องของราคากันบ้างครับ มีข่าวลือมาว่าราคาของ iPhone 12 นั้นจะเริ่มต้นถูกลงอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 11 ณ ปัจจุบัน iPhone 12 ครับคาดว่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ 649 เหรียญสหรัฐ ตรงจุดนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 11 ณ ปัจจุบัน รุ่นเริ่มต้นความจุ 64 g ์ราคาขายที่ทาง Apple ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ 699 เหรียญสหรัฐนะครับ ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ 24,000 6,900 บาท ส่วนข่าวลือนะครับบอกว่า iPhone 12 นั้นราคาจะถูกลงจาก 699 เหลือ 649 เหรียญสหรัฐ ดังนั้นราคา 649 เหรียญสหรัฐ ถ้าตีเป็นเงินไทยณ ปัจจุบันนะครับ ก็จะอยู่ที่ 23,900 บาทดังนั้นความเป็นไปได้ก็คือ iPhone 12 จะราคาต่ำลง แต่ว่าใน iPhone รุ่น 12 Pro นั้น ราคาจะคงเดิมนะครับ ก็คือจะเริ่มต้นที่ 999 เหรียญสหรัฐ หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ราวๆ 35,900 บาทนะครับ ก็ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหม ก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ เราเห็นตัวอย่างจาก iPad Pro ปี 2020 ไปแล้วนะครับ iPad Pro ปี 2020 ความจุเพิ่มขึ้นจาก 64 เป็น 128 ราคาของ iPad Pro ขนาด 11 นิ้ว ความจุ 128 GB ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาท แต่ว่าในปี 2018 นั้นราคาจะอยู่ที่ 28,900 บาทนะครับ เห็นไหมว่าในปี 2020 นี้ราคาต่ำลงมาประมาณสัก 1,000 บาท เทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ ทาง Apple ไม่น่าจะเบิ้ลราคาหรือว่าอัปเกรดราคาให้สูงไปมากกว่านี้แล้ว เพราะว่าในอดีตนะครับเคยมีการอัปราคาของในตระกูลของ iPhone 10s ถ้าเรายังจำกันได้นะครับ iPhone 10s 10s Max รอบนั้น ราคาค่อนข้างที่จะแรงมาก ผลที่ตามมาก็คือ ยอดขายไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับ แต่พอมาลดราคานะครับช่วงของ iPhone 11 นั้น ที่ทำราคาในประเทศไทยเริ่มต้นที่ 24,900 บาทนั้น ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมาก มาในเรื่องของสีใหม่มีข่าวลือมานิดหน่อยครับว่า iPhone 12 Pro นั้นจะมีสีใหม่มาแทนที่สีเดิมนะครับสีใหม่ที่หมายถึงก็คือสี navy blue หรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองนะครับจะมาแทนที่สีเดิมก็คือ midnight green ส่วนในฝั่งของ iPhone 12 รุ่นธรรมดานั้น ยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับว่าจะใช้สีประมาณแบบไหนบ้าง สำหรับวัสดุของตัวเครื่องใน iPhone 12 ธรรมดาจะใช้เป็นตัวเครื่องแบบอลูมิเนียม แต่ว่าในฝั่งของ iPhone 12 Pro นั้น จะใช้วัสดุเป็น stainless steel นะครับ อีกหนึ่งจุดนะครับกล้องหน้าแบบ True Depth หรือว่ารอยบากนั่นเองครับกล้องหน้าที่เป็น True Depth ที่มี Face ID มาด้วย สิ่งแรกนะครับขนาดจะเล็กลงกว่าเดิมนะครับเนื่องจากมีการย้ายตำแหน่งของตัวลำโพงนะครับขึ้นไปไว้ที่ขอบของจอ ส่งผลให้รอยบาดนั้นจะมีขนาดที่เล็กลง นอกจากนี้ครับระบบ Face ID นั้นจะสามารถสแกนได้แบบหลายทิศทาง ในที่นี้น่าจะหมายถึงในเรื่องการสแกนทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับถามว่าฟีเจอร์นี้ใหม่ไหม ต้องบอกว่าไม่ใหม่ เพราะว่ามีอยู่ใน iPad Pro ตั้งแต่ปี 2018 แล้วนะครับณปัจจุบันนะครับ Face ID ของ iPhone 11 นะครับตัวล่าสุดยังสามารถสแกนได้เพียงแนวตั้งอย่างเดียวนะครับเวลาที่เรานอนอยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะสแกนได้เราต้องแบบยกหัวมาให้มันถูกทิศนิดนึงนะครับถึงจะทำการสแกนปลดล็อกใบหน้าให้นะครับ อันนี้ต้องมารอติดตามกันทีหนึ่งว่า ผลออกมานั้นจะเป็นอย่างไร ในเรื่องของขอบจอนั้นจะเล็กลงหรือเปล่า ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานเอาไว้ว่าขอบจอจะเล็กลง อันนี้เราก็ต้องมารอติดตามกันอีกทีนึงนะครับและนี่นะครับก็คือสรุปภาพรวมของข่าวลือนะครับย้ำว่านี่คือข่าวลือที่มัดรวมมาให้นะครับสำหรับ iPhone 12 แล้วก็ iPhone 12 Pro ที่มีกำหนดการนะครับ คร่าวๆว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนอยู่แล้วนะครับ ปกติการเปิดตัว iPhone เรือธงนั้น จะอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนของทุกปีนะครับ แล้วก็กว่าจะขายในประเทศไทยนะครับ อย่างต่ำๆก็กลางเดือนตุลาคม หรือไม่งั้นเผลอๆอาจจะเป็นปลายเดือนตุลาคมของปีนั้นๆ เลยก็ได้นะครับ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับมัดรวมข่าวลือของ iPhone 12 iPhone 12 Pro ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี 2020 ถ้าหากมีอัปเดตส่วนอื่นๆเพิ่มเติมคืบหน้าอย่างไร เดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบทันทีนะครับผมตั้มไอมด ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ แล้วเราพบกันในรอบหน้าครับผม สวัสดีครับ Let's go